อะระหะโตสัมมาสามพุทธัสสะกัมมุนาวัตติโลโกโอตีนมัทุรัตนตยัสสะข้อความนอบน้อม แด่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธรัสรู้เป็นครูของเทวดาทั้งหลายด้วยพระปัญญาคุณบริสุทธิคุณมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์เองพระองค์นั้นขน้อมกราบอภิวาท่อโอกาสมาอย่างพระอริยสงฆ์ในครั้งพุทธกาลในปัจจุบันก็ดี โดยมีพระเถรานุเถระอันเป็นสมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้น ก็ความงอกงามไปบุญในธรรมจงบังเกิดมีกับศรัทธาสาธุชน ผู้ที่เป็นพุทุชนและผู้ที่เป็นอริยชน ทั้งหลายเหล่านี้ ที่ติดตามรับชมแล้วก็ติดตามรับฟังเป็นแฟนเก่าเจ้าประจำในส่วนของ Facebook ไลฟ์สดจะเป็นในนามของพระครูสุนทรจตุรพา์จะเป็นในส่วนของ YouTube ก็เช่นเดียวกัน ของพระครูสุนทรจตุรพา์หรือ ในเครือข่ายสายธรรมสำมับปฏิบัติของวัดปากดงทุกแพลตฟอร์มจะเป็น YouTube ไลฟ์สด Facebook ไลฟ์สดเสิร์ชหาคำว่าวัดปากดง อัตมภาพจะอยู่กับท่านทุกคนทุกท่านทุกที่ที่ท่านมีจิตผ่องใสมีใจที่จะสดับตับฟังธรรมอีกมุมหนึ่งอีกองหนึ่ง เพื่อที่จะไม่เคยฟังธรรมะแปลกๆ แล้วก็เพื่อที่จะย่อยธรรมะอันพิสดารนนั้นให้เข้าใจง่ายได้อย่างนี้ หรือมีข้อคิดดีๆ ที่ไม่เหมือนใครในประเทศในโลกนี้ แต่นั่นก็ออกมาจากคำสอนของพระบรมศาสดาครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ทั้งหลายเหล่านั้นล่ะไม่ได้เก่งมาจากไหนหรอก แต่สิ่งที่สำคัญอยากจะฝากกับท่านทั้งหลายว่า อย่างน้อยอัตมภาพ จะมีใครชมใครแช่งใครชอบหรือไม่ ไม่ได้เป็นประมาณไม่ได้เอาอารมณ์ไปไว้ตรงนั้น ได้ได้เอาอารมณ์มาไว้ตรงที่ว่า วันนี้จะมีธรรมะที่นึกออกบอกได้เป็นธรรมะจัดสรรเนี่ย จะบันทึกทำบันทึกทุนให้ท่านทั้งหลาย ได้รับรู้ได้เรียนรู้ด้วยวิสัชนา ได้ให้เกิดวิตกวิจารณ์ในธรรมกับตัวเราได้อย่างไรแต่ละวันั้นผ่านไป ซึ่งแต่ก่อนนั้นใช้อะไรโยม แต่ก่อนนั้นใช้สมุดประกาศจดบันทึกจารึกบันทึกธรรมไว้ประจำวัน เดี๋ยวนี้ทันสมัยบันทึกไว้ที่ Facebook บันทึกไว้ที่ YouTube ซึ่งไม่หลบลี้หนีหายไปไหน ก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดชาติตลอดการตลอดไป แม้แต่ตัวตายกายดับ แต่ชื่อเสียงหรือว่าธรรมะเหล่านี้ก็ไม่ได้รับหายไปไหน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะกลายเป็นมรดกธรรมในวันข้างหน้า ในระดับผู้ที่มีปัญญาในระดับนี้ แต่ผู้ที่ฉลาดกว่านี้ ผู้ที่รู้ดีกว่านี้ก็ขอผ่านไป แต่ในส่วนที่สำคัญก็คือผู้ที่มีระดับกำลังศึกษาและประพฤติปฏิบัติ ตามคันลองระบอบแห่งพระอริยวินัย หนทางของประเสริฐจะเกิดขึ้นจากตรงนี้ จุดประกายให้ท่านผู้ชมทั้งหลาย ได้ประพฤติและปฏิบัติ ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องชี้ชัดต่อท่านทั้งหลายว่า วันนี้กรรมนำพาไปขึ้นหัวข้อไว้กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม แสดงว่า ตัวตัวนี้เราท่านทั้งหลาย จะเป็นอยู่ร้อนหนอนทุกข์จะอยู่สุขสบายเนี่ย มันไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดใครเลยนะโยม มันขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียวเท่านั้น เราเป็นผู้ทำกรรมเราเป็นผู้สร้างสิ่งต่าง ๆ ทั้งหลายเราเป็นผู้เติมเอาเองโยม ไม่มีผู้ใดใครเติมให้เราเลย ไม่มีผู้ใดใครที่จะทำแทนเราได้เลย ไม่มีผู้ใดใครทำแทนได้เลยโยม นั่นหมายความว่าถึงเป็นตัวแทนก็ทำแทนไม่ได้โยม ถึงเป็นสามีภรรยาก็ไม่สามารถที่จะรับมรดกกรรมเหล่านี้ได้เลย มันปันเป็นปัจเจกบางคนก็อาจจะคิดว่าอ๋อพ่อทำไม่ดีไว้เลยบาปกรรมมันตกแก่ลูกแก่หลานอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่โยมธรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาไปแจกแจงดูให้หมดว่า การกระทำกรรมต่างๆของเราเนี่ย อาตมาจะชี้ชัดเฉพาะในส่วนของการกระทำกรรมของเราเนี่ยมันทำพาให้เราขึ้นสวรรค์และลงนรกได้อย่างไร มันอยู่ที่กรรมหรือการกระทำของเรา ในตัวนี้เองต่างหากที่จะทำให้เราได้ไปดูว่า ตัวที่จะทำให้เราเห็นในส่วนที่เป็นกรรมตรงจากพระไตรปิฎกเนี่ยในเรื่องของกรรมสูตร ในกรรมสูตรอ้างถึงที่มาของ 84,000.org เซิร์ชคำว่ากรรม 84,000.org ก็จะขึ้นทีเดียว ก็จะมาอยู่ในช่วงของอุทานนันทวัคที่ 3 ในส่วนของกรรมสูตรท่านกล่าวว่ากีระดังสดับมาพระอนนท์โยม ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารเชตวัน อารามของอาตนอนาถบินิกะเศรษฐีใกล้เมือง นครสาวัตถี ก็ในสมัยนั้นละพิสุรูปหนึ่ง นั่งคูบันลังตั้งกายตรง อยู่ที่ไม่ไกลไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคอดกลั้นทุกขเวทนาอันกล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดแต่ผลแห่งกรรมเก่า มีสติสัพพัญญะไม่พรั่นพรึงอยู่พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นพิสุนั้น นั่งคูบันหลังตั้งกายตรงอยู่ในที่ที่ไม่ไกล อดกลั้นทุกขเวทนาอันกราบเผ็ดร้อน ซึ่งเกิดแต่ผลแห่งกรรมเก่า มีสติสัมปชัญญะไม่พลันพรึงอยู่ ในลำดับนั้นแหละ พระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว ได้เปล่งอุทานเป็นอุทานนี้ในเวลานี้ว่า ภิกษุละกรรมทั้งหมดได้แล้ว กรรมจัดกรรมดังธรณีที่ตนทำไว้แล้วในการก่อน ไม่มีการยึดถือว่าของเราดำรงมั่นคงที่ประโยชน์ที่จะกล่าวกระชน ท่านจงทำยาเพื่อเรา ย่อมไม่มี แสดงความหมายว่า การที่เราจะทำให้จิตผ่องใสทำให้ใจนั้นหมดจดจากกรรมได้นั้น ต้องกำจัดกำจัดกรรมเป็นดังทุลี ที่คนทำไว้แล้วในการก่อนไม่ให้มี เหมือนกองขยะตัวนี้ต่างหากที่กำลังจะพาท่านเรียนรู้ว่า เรื่องของกรรมสูตรเนี่ย ในหลายแง่หลายมุมว่า ดูกรับพิสูจน์ทั้งหลาย เราจะแสดงกรรมใหม่และกรรมเก่า ความดับแห่งกรรม และ ปฏิปทาอันเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งความดับแห่งกรรมท่านทั้งหลายจงฝังจงใส่ใจให้ดี เราจะกล่าวดูกรพิสุดูกรพิสุทั้งหลาย ก็กรรมเก่าเป็นไหนจักสุอันบัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า อันเป็นปัจจัยทั้งหลาย ปรุงแต่งแล้วสำเร็จด้วยเจตนา เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาของหู จมูกเลิ้นกาย ใจอันเป็นบัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า นั่นปัจจัยปรุงแต่งแล้วสำเร็จด้วยเจตนา กรรมเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา ดูกรับพิสูจน์ทั้งหลาย นี่เราเรียกว่ากรรมเก่า ดูกรับพิสูจน์ทั้งหลาย กิจกรรมใหม่เป็นไนกรรมที่บุคคลทำด้วยกาย วาจา ใจในหมดนี้ นี่เราเรียกว่ากรรมใหม่ ดูกรพิสูทั้งหลาย ก็ในความดับแห่งกรรมเป็นไฉนน่โรธที่ถูกต้องวิมุตตเพราะความดับแห่งกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมที่เราเรียกว่าความดับแห่งกรรมดูกรพิสูจน์ทั้งหลาย ปฏิปทาอันเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งความดับแห่งกรรมเป็นไฉน อริยมรรคมีองค์ 8 ประการ คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิดูกรัพิสูจน์ทั้งหลายนี่เราเรียกว่าปฏิปทา อันเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งความดับกรรมดูกรพิสูจน์ทั้งหลายกรรมเก่ากรรมใหม่ ความดับแห่งกรรม ปฏิปทา อันเป็นเครื่องให้ถึง ซึ่งความดับกรรมเราได้แสดงแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ด้วยประการอย่างนี้ด้วยประการดังนี้แหละกิจใดแล อันเราผู้ศาสดา ผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ผู้อนุเคราะห์ แก่สาวกทั้งหลายพึงทำกิจนั้นเราทำแล้ว เพราะอาศัยความอนุเคราะห์ ดูกรพิสุทธ์ทั้งหลายนุ่นโคนไม้นุ่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงพยายามอย่าประมาท อย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลัง นี่เป็นอนุสาสนีเรา ของเราเพื่อเธอทั้งหลาย การที่พระพุทธองค์ ได้แสดงเรื่องกรรม ให้พิจูจน์ทั้งหลายได้รับรู้ว่า กรรมที่ตอบสนอง บางคนก็บอกว่าหากว่ากรรมดีกรรมชั่ว อะไรก็เป็นกลางกลางเนี่ยเท้จริงแล้วบางทีเราเรียกร้องหาความยุติธรรมมันไม่มีแต่การกระทำย่อมยุติธรรมได้เสมอเสมอฉะนั้นอยากจะเรียนแล้วเจริญพรต่อท่านผู้ชมไว้ในแง่มุมหนึ่งว่า การที่เราได้กล่าวถึงกับมุนาวทิติโลโกนั้นเป็นยาหม้อใหญ่ บางคนก็ใช้คำผิดอยู่นะ เวรกรรมเวรกรรมนั่นคือไปทำเวรทำกรรมไว้ กรรมนั่นคือการกระทำนะครับกลางๆนะทำดีก็เรียกกุศลกรรมทำไม่ดีก็ทำไม่ดีก็เรียกอกุศลกรรมทำดีก็เรียกกุศลกรรมกระทำดีฉะนั้นคนที่ทำไม่ดีแล้วกรรมตอบสนองเป็นยังไงกรรมตอบสนองนี่หมายถึงว่าประโยคนี้เรามักจะได้ยินอยู่เสมอๆว่า ไม่อาจจะมองเห็นด้วยตัวตนจับต้องสัมผัสได้แต่สิ่งที่เราควรตระหนักไว้ก็คือกรรมไม่เคยละเว้นใคร ไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดก็ตามไม่ว่าที่มืดที่แจ้งที่รับที่ฝนตกหรือไม่ฝนตกไม่ว่าใดๆก็จะเป็นบุญหรือบาป เมื่อไรก็ตามเมื่อเหตุและปัจจัยบุญและบาปจะให้ผลนั้นทันทีแก่เราแก่บุคคลนั้น ดังนั้นผู้ที่จะให้กรรมตอบสนอง หรือให้ผลกรรมย่อมมีความยุติธรรมเสมอนั่นหมายความว่าบางคนบางชีวิต ยังต้องอาใจตัวเอง แสดงกรรมของตัวเองไว้เคยก็มีผู้เล่าให้ฟังว่า ในสมัยเด็กๆชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมมากเพราะรู้สึกว่าเรื่องราวไม่ซับซ้อน ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นพออ่านไปมากๆเข้า เริ่ม กลัวบาปกรรมขึ้นมาจับใจกลัวจะเจอกับตัวเองเข้าบ้าง เพราะแม้ในชาตินี้ ผมจะได้ชื่อว่าเป็นเด็กดี เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เรียนดีฝึกปฏิบัติทำตลอด แต่ใครจะรู้ว่า ชาติที่ผ่านมาผมเคยทำอะไรไว้บ้างบาปกรรมจะตอบสนองผมเมื่อไหร่ หรือจริงๆ แล้วกรรมอาจจะย้อนมาหาผมแล้วก็ได้ น่าสนใจตรงที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เอง ในช่วงที่ผมบวชอยู่ ช่วงนั้นผมติดตามพระอาจารย์ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเลย โดยสภาพทั่วไปของวัดแห่งนั้นน่ะ จะมีแต่พื้นที่โล่งเตียนทางวัดเตรียมไว้เพื่อรองรับสิ่งก่อสร้างที่จะเกิดขึ้น ที่จะมีขึ้นในอนาคต ก็เลยเตรียมสถานที่โล่งๆโปร่งๆไว้อันนี้เป็นวัดในต่างจังหวัดจังหวัดเลยจังหวัดหนึ่งฉะนั้น บางที สิ่งปลอก่อสร้างในอนาคตด้วยเหตุนี้พระทุกรูปจึงต้องใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางแก้งเกือบทั้งวัน และจำต้องเผชิญกับความโหดร้ายของแสงแดดที่แผดเผา ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าอย่างไม่มีปราณี เพียงแค่สัปดาห์แรก ผิวหนัง บริเวณบ่าและสะบักข้างขวาของผมก็เริ่มแดง แดงขึ้นเรื่อยๆ เริ่มไหม พร้อมกับมีอาการคันบวมตามมาไม่นานนักผิวพันธุ์ตรงนั้นน่ะ มันก็ค่อยๆ ลอกออกเป็นแผ่นๆผมทั้งเจ็บ ทั้งแสบ ไปหมด ทายาแต่ละครั้งก็สะดุ้งสุดตัวทุกครั้งไป เวลาเป็นอย่างนี้ผ่านไปสองสามวันแทนที่อาการจะทุเลาลง ผิวหนังบริเวณนั้นกลับเริ่มมีตุ่มใสๆผุดขึ้นมาเต็มไปหมด ครั้นพอตุ่ม น้ำโต ได้สักระยะก็แตกออก คราวนี้ยิ่งหนักเพราะผิวหนังบริเวณนั้นกลายเป็นแผลผู้พองเต็มไปหมด ถึงตอนนี้ผมปวดแสบปวดร้อนไปหมด จนต้องขอให้พระเพื่อนประคองไปหาหมอ สภาพผมในตอนนั้น ผู้เราเรื่องแม้แต่หมอยังตกใจที่แผลผู้พองได้ขนาดนี้ หมอเริ่มรักษาผมด้วยอาการใช้น้ำสบู่ทำความสะอาดบาดแผล แผ่ผู้พรองพร้อมกับใช้เครื่องมือเล็กๆ ขูดผิวหนังที่ตายออก บางแห่งขูดแรงไปเลือด ก็ออกบางแห่งขูด อย่างเดียวไม่พอ ก็ต้องขัดด้วยขั้นตอนเหล่านี้ทำเอาผมเจ็บปวดร้องโหยหวนดิ้นพลวดพลาดพลวดพลาดอยู่บนเตียง อาการดิ้นพลวดพลาดนั่นเองทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นสัตว์น้ำ แต่ถูกจับขึ้นมาไว้บนบก และนอนดิ้นพรวดพราดพรุดพลาดอยู่นี่เอง ก็เหมือนอาการของปลาขาดน้ำไม่มีผิด แล้วอยู่ดีๆผมก็นึกถึงเรื่องราวผมสมัยเด็กเมื่อ 16 ปีที่ผ่านมาตอนนั้นผมต้องเตรียมดินเพื่อทำแปลงผัก ปลูกร่วมกับเพื่อนๆ จากนั้นก็แบ่งเวรกันรดน้ำซึ่งแหล่งน้ำที่พวกเราใช้อยู่ก็ไม่ไกลนัก คูน้ำ เล็กๆ ข้าง ๆ แปลงผักนั่นเอง วันหนึ่งขณะที่รดน้ำผักอยู่ผมก็เกิดคิดพิเรนขึ้นมาว่าแค่รดน้ำอย่างเดียวคงไม่พอ ผักก็คงจะไม่งาม ต้องหาปุ๋ยมาใส่ผักด้วยดีกว่า คิด ได้อย่างนี้ ตาไวเท่าความคิดเพราะว่าในคูน้ำเล็กๆ นั้นเต็มไปด้วยลูกออดลูกปลาสารพัดขนาด ผมก็ไม่รอช้า ค่อยๆใช้กระป๋องตักน้ำ ให้ติดลูกออสและลูกปลาขึ้นมาด้วยยิ่งเยอะยิ่งดี จากนั้นผมก็นำ น้ำนั่นไปลาดแปลงผักทันทีเมื่อร่างของสัตว์ตัวเล็กๆกระทบกับพื้นดิน เท่านั้นเอง พวกมันก็ดิ้งพูดพลาดพวดพลดหมายจะหาแหล่งน้ำ เพื่อต่อชีวิตแต่ผมก็ไม่สนใจ คิดอย่างคึกขนองว่าเดี๋ยวพวกมันก็กลายเป็นปุ๋ยแล้วช่างมันสองวันต่อมา ถึงเวรรดน้ำของผมอีกครั้งคราวนี้แปลก แปลงผักเต็มไปด้วยกลิ่น เหม็นเน่า ผมรู้สึกทันทีว่า กลิ่นเหม็นเน่านั้นมาจากซากลูกออดและลูกปลาเล็กๆ แน่นอน แต่เชื่อไหมครับว่า วันนั้นผมไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลย กระทั่งหลายวันผ่านไป มาถึงอีกวันหนึ่งที่ผมต้องมา นอนดิ้นพวดพลาดพวดพลาดอยู่บนเตียงนี้เองทำให้ได้คิดว่า ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานที่ได้รับทั้งหมดนั้นไม่ต่างจากลูกออดและลูกปราณเล็ก ที่ผมได้ทำลงไปเลย นี่เป็นสัญญาณบอกว่ากฎแห่งกรรมที่มีอยู่จริง และกำลังเล่นงานผมอยู่ แม้ว่าผมจะอยู่ในเพศบรรพชิต แต่กฎแห่งกรรมนั้นก็ไม่เคยละเว้น เหตุการณ์นี้ยังทำให้ผม ต้องย้อนคิดกลับไปถึงเรื่องเจียดตายที่เคยเกิดขึ้นกับผมในสมัยเด็กๆถึงสองครั้งสองเรื่อง เรื่องแรกเกิดที่ตอนที่ผม อายุได้เจ็ดวัน ตอนนั้นกินนมอยู่แทบ กินนมแม่อยู่แทบไม่ได้กิน ไปเลยก็อาจจะอาเจียนออกหมดในที่สุดคุณหมอต้องจับผมผ่าตัด อาการจะดีขึ้นแล้วก็ทิ้งร่องรอยแผลไว้ครั้งนั้นเป็นต้นมาจนเห็นทุกวันนี้ และเรื่องต่อมาก็เกิดขึ้นในตอนอายุ 12 ขวบ ตอนนั้นผมนอนปวดท้องอยู่อย่างไม่รู้สาเหตุที่บ้าน คุณแม่ก็ดูแลไปตามอาการ จนในที่สุดผมปวดท้องจนทนไม่ไหว คุณแม่จึงเอะใจจึงรีบพาผมไปหาหมอ หมอบอกว่า มาช้าอีกนิดเดียวไส้ติ่งอาจจะแตกและผมก็อาจจะไม่รอด นั่นคือครั้งที่สองที่ผมถูกผ่าตัดบริเวณช่องท้อง การผ่าตัดผ่านไปด้วยดี แต่ก็ทิ้ง ร่อง รอย ไว้ ที่หน้าท้องผมอีกหนึ่งรอย ทั้งสองเรื่องที่นำมากล่าวอดคิดไม่ได้ว่า ชาติที่แล้วผมเคยทำร้ายใครเขาไว้ บ้าง โดยเฉพาะบริเวณหน้าท้อง เช่นอาจจะเคยผ่าท้องปลามาก่อน ก็เป็นได้ พอมาถึงชาตินี้เวรกรรมก็เลยส่งผล ให้ตั้งแต่เกิดมาไม่กี่วัน ถึงตรงนี้ ก็ชักเริ่มไม่แน่ใจว่าชีวิตข้างหน้า ของผมจะเจออะไรอีก แต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นอย่าง เป็นไปสิ่งที่ผ่านมาแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้พร้อมน้อมรับผลที่จะเกิดขึ้นและตั้งใจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ มุ่งมั่นทำได้ให้มากที่สุด ส่งผลกุศลกรรม ให้กลับย้อนไปให้เจ้ากรรมในเวรทุกผู้ทุกคนให้มากที่สุด ขอขอบคุณเรื่องของปลายเทียน ขอบคุณที่มาของ คอรัมน์ Messenger of Lies ที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่นำมาเสนอเนี่ยเพื่อเป็นองค์ประกอบให้สมบูรณ์ว่าอย่างน้อยการที่กล่าวถึงบกฎแห่งกรรม ที่อธิบายขยายความว่าในพระไตรปิฎกตลอดทั้งครูบาอาจารย์ที่กล่าวถึงว่ากฎแห่งกรรม มีตำนานเยอะแยะมากมายแต่นี่มาถ่ายทอดให้เป็นปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันหมายถึงว่า การที่ทำสิ่งใดก็ตามคำว่ากรรมนี้ไม่มียศถาบรรดาตัก ไม่มีจำแนกแยกแยงไม่มีเพศไม่มีอายุ ท่านทั้งหลาย นั่นคือการกระทำของเรา ไม่ว่าผู้ใดใครก็ตาม ตัวเราเองเราทำเอง ตัวเราเองสะอาดเองตัวเราเองสกปรกเองเรารู้ กินข้าวเราก็อิ่มเองเราไม่กินเราก็หิวฉันใดด้วยก็ดีกรรมนี้ก็เช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่เราจะต้องฝ่าฟันไปด้วยกันทุกวันทุกวันนั่นคือ ต้องการทำกุศลกรรมให้มากขึ้น ทางกายวาจาจิตคิดในสิ่งที่ดี สั่งสมบ่มบารมีคุณงามความดีไปพร้อมกัน อันนี้ก็ทำกุศลกกรรมเข้าไว้ต่างหาก เพราะเราไม่สามารถที่จะไปลบล้างหรือแก้ไขอดีตได้เลย ย่อมจะได้รับผลทันทีเกิดขึ้น ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ จึงอยากจะเรียนแล้วก็เจริญพรต่อท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายว่ากรรมมุนาวติติโลโกในแง่มุมนี้ อยากจะฝากไว้อีกแง่มุมหนึ่งและตัวอย่างมากมายที่น่าสะพึงกลัวในกฎของกฎแห่งกรรมในเรื่องของเวรกรรมตามสนองผลเนี่ยตัวนี้สำคัญโยมฉะนั้นบางคนก็หลงละเลงเมื่อได้ดีด้วยการกดขี่คนอื่น หรือทำร้ายทำลายคนอื่นนะเราก็จะเห็นได้ชัดในปัจจุบันมีเยอะแยะไปเนี่ย โดยเฉพาะกฎแห่งกรรมตัวนี้สำคัญ คืออะไรกฎแห่งกรรม คือกฎแห่งกรรมของคนที่ไม่นำพาลูกหลานไม่นำพาสามีภรรยาเข้าวัดเข้าวาไปฝึกหัดขัดเกลาจิตใจ เนี่ยผลตรงเนี้ยมันจะเกิดบาป เนี่ยผลของกรรมนะมันจะเกิดบาปตรงไหน เกิดบาปตรงที่ว่าตัวทานก็ไม่ผ่านไม่รู้จัก สละเวลาแบ่งสรรปันเวลาเป็นทานเป็นเวลาของใจเป็นเวลาของบุญ ในส่วนอาจจะไม่เข้าวัดก็ได้แต่ว่าบำเพ็ญกุศลของตนด้วยวิธีอื่นๆ ก็ยินดีอยู่ก็ดีอยู่ แต่หมุดหมายต้องการให้เป็นรูปมาต่ำมากกว่าว่า อย่างน้อยการทานเนี่ยทานไม่จำเป็นต้องเข้าของเสมอไป แต่เป็นเวลาเวลาให้ทานเวลาให้ใจเวลาให้บุญ เวลาให้ทำดี เวลาให้สามัคคีเวลาให้ร่วมกัน บางคนก็ไปร่วมทุกที่ที่มีกิจกรรมใกล้หรือไกลก็ขออนุโมทนาดีอยู่แล้วล่ะ ไม่กล่าวถึงแต่กล่าวถึงในส่วนที่อาจจะมีน้อยที่กล่าวนี่ว่าทำไมแล้วถ้าเราไม่ไปจะเป็นอย่างไร เราไม่ไปก็เกิดอย่างนี้จะโยมไอ้ตัวเนี้ยกรรมเนี้ยเชื่อว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินที่ไหนว่า กรรมของพ่อของแม่ที่ไม่บอกลูกแล้วลูกก็ไม่ได้ปลูกฝังด้วยศีลธรรมความถูกต้อง ในสังคมปัจจุบันจึงเห็นหน้าข่าวหน้าหนังสือเพียงว่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่มาถึงแล้วโยม ลูกเนรคุณ ลูกทรพีลูกทรพามาถึงแล้ว ภรรยาสาภรรยาทรยศสามีสามีภรรยสามีทรยศภรรยา ผัวนอกใจเมียเมียนอกใจผัว ลูกเต้ารอหลานไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ตรงนี้ต่างหากที่เราไม่สร้างกรรมทำเวรดีไว้ให้กับเขาเราจึงมารับผลกรรมในปัจจุบันทันทีในครอบครัวและสังคมชุมชนประเทศชาติ เนี่ยตัวเนี้ยเราไม่ได้ พากันสร้างธรรมเถอะโยมจะใกล้หรือไกลจะมีเวลาน้อย ระดับเป็นอาทิตย์ก็ไปเถอะสักครั้ง ระดับเดือนก็ไปเถอะสักครั้ง ระดับปีก็ไปเถอะสักหน เพื่อรักษาบุญกุศลและให้มันสมดุลกันระหว่างตรงนี้ อย่าให้มันหลงตัวลืมกาย หลงตายลืมแก่ หลงผัวลืมพ่อหลงเมียลืมแม่ยานั้นตัวสร้างกรรมทำเวรตรงนี้มันจะตอบสนองกับเราทุกคน อบรมมาอย่างไรฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นนะโยมนะทันโตเศรษโมนุษย์สุดฝึกให้ประเสริฐก็จะประเสริฐ ฝึกให้ต่ำสามให้ก็เป็นต่ำสามเหมือนนกแขกเต้าหรือในพระไตรปิฎกก็ยกไว้ว่า เราจะเป็นใดรอยู่อย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ในรังของโจรลูกเต้าหลานออกมาก็จะเป็นโจรลูอยู่ในรังของที่อยู่ของอาสมอฤศี ลูกก็จะออกมาเป็นปราดเมธีเป็นฤาษีที่บำเพ็ญพจน์ปรากฏว่าเป็นคนดีแม้นไม่ว่าอยู่ในสังคมใด เราก็จะเป็นสังคมของคนอย่างนั้นคลุกคลีตีโมอย่างไร คบพานคบผลพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล คบคนชั่วพาตัวให้อับจนคบผิดคนก็เสียเวลา เสียอนาคตของเราเอง เห็นไหมว่ากรรมมุ่นหนาวติตีโลโกเนี่ย มันยิ่งใหญ่ที่สุดโยม ฉะนั้นการที่เราไม่ตัดสินผู้หนึ่งผู้ใดว่าใครดีใครชั่วใครเลวนั้น ให้ตัวกรรมเป็นตัวตัดสินดีกว่าโยมนะเป็นตัวตัดสินและที่สำคัญก็คือบุญตรงนี้มันไม่สูญสิ้นหลบลี้หนีไปไหนเลยโยมมันตอบสนองให้เราอยู่วันยังค่ำโดยเฉพาะคนที่ฟังธรรม ก็จะเกิดปัญญาสุตตมยปัญญาก็จะนำไปคิด จิตก็จะได้ผ่องใสใจก็จะได้ประพฤติและปฏิบัติตามตรงนี้เป็นพิสูจน์ธรรม ว่ากรรมบุญหนาวี่ดีโลโกนั่นไปดูได้ยมกฎแห่งกรรมนยบางคนสยดสยองนักบางคนน่าอิจฉายิ่งนัก บางคนสวยเลิศเลยยิ่งนัก บางคนอัปลักษ์เหลือเกิน เห็นไหมโยมเนี่ยมันกรรมเป็นตัวกำหนดทั้งนั้นฉะนั้นตัวกรรมคนที่เขาเรียกกันว่า คนจะดีหรือเลวมันอยู่ที่การกระทำ จะสูงหรือต่ำอยู่ที่การทำตัวจะดีหรือชั่ว ก็อยู่ที่ผลของกรรม เราเป็นผู้ลิขิตเองในเรื่องของกรรมเนี่ยอย่าไปให้ผู้ใดใคร ไปดูมากกว่านี้มันก็ถูกบางเรื่องไม่ได้ถูกทุกเรื่องโยมบางทีมันบังเอิญเอานะ่ะหมายถึงว่าคนอยากแก้แก้กลับอย่างเงี้ยไปทำแท้งไว้แล้วอยากจะแก้กรรมที่ไหนได้มันแก้ไม่ได้ อดีตต้องชดใช้ เราก็ต้องเกิดไปอีก เกิดเป็นลูกของเขา เขาก็ทำแท้งฆ่าเราตายเหมือนกันอย่างเงี้ย ประมาณ 500 ชาติ เราเกิดเป็นเป็นลูกเขา เขาก็ต้องฆ่าทำแท้งเราอย่างเงี้ยห้าร้อยชาติมึงมึงฆ่ากู กูฆ่ามึงมึงฆ่ากู กูฆ่ามึงอยู่อย่างเงี้ยโยม แล้วตราบใดในขณะที่ฆ่านั้นน่ะ แล้วไม่มีคำสอนของพระศาสดาที่จะมาอโหสิกรรมและอุทิศบุญกุศลให้ด้วย บำเพ็ญเพียรวิปัสสนา กว่าจะพ้นได้เมื่อไหร่ละโยม กว่าจะพ้นได้จากอโหสิกรรมในการฆ่ากันหนึ่งเหมือนนางยักษ์12นะเห็นไหมนั่นก็เป็นสิ่งสำคัญนะท่านทั้งหลาย ฉะนั้นหากว่าเรารู้อย่างนี้แล้ว น่ากลัวไม่โยมน่ากลัวต้องเริ่มใหม่ไหมต้องเริ่มใหม่ก็ไม่สายหรือทำอยู่แล้วก็ขออนุโมทนาหมายความว่า อยากสวยมาเริ่มทำกรรมใหม่ จะรักษาศีลจะได้สวย อยาก สวยต้องรักษาศีลอยากมีอยู่มีกินต้องให้ทาน อยากจะมีสติปัญญายานต้องหมั่นเจริญภาวนาหมั่นฟังธรรมด้วยเลยแหละเห็นไหมโยมอยากสวยให้รักษาศีลทำกรรมดีกรรมใหม่ ที่ทำอยู่แล้วจะได้สวยมากขึ้นนะผู้ชายก็หล่อนะอยากสวยให้รักษาศีลอยากมีอยู่ มีกินไม่อดไม่อยากให้ทาน อยากจะมีสติปัญญายาน ให้หมั่นฟังเทศฟังธรรมเจริญภาวนา เนี่ยสร้างกรรมดีมีกรรมใหม่อย่างนี้ ถือว่าเราใช้แนวทางนี้เถอะท่านทั้งหลาย จะได้มีกรรมอันประเสริฐเวลาจิบ สิ่งใดทำสิ่งใดลงไปก็จะประเสริฐได้จะได้คุ้มครองกันด้วยศีลทานภาวนาของเรานี่เองละโยมฉะนั้นไม่มีผู้ใดใครที่แย่งบุญของเราไปได้และแย่งบาปของเราไปได้เลย ยกเว้นตัวเราเอง นะเราต้องได้รับผลเราเองที่กระทำลงไป ฉะนั้นสิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงจำเป็นที่จะเรียนแล้วก็จเจริญพรให้ท่านทั้งหลาย ได้รับทราบว่าความหมายของการที่จะกระทำกุศลบำเพ็ญคุณงามความดีนั้นหมายถึงต้องเริ่มต้นเสียแต่วันนี้หรือที่ทำดีมาอยู่แล้วก็เป็นบุญสั่งสมไม่เสียไรไม่เสียหลายไม่เสียของไม่เสียเวลา ยังทันอยู่ทุกขณะจิตโยม ตราบใดก็ตามที่เราจะทำกรรมดีมีกรรมใหม่เกิดขึ้นอยู่ใหม่ ๆ เสมอแล้วเจอแต่เรื่องดี ๆแม้ติดจิตใจดวงนี้ก็อยากจะฟังเทศฟังธรรม แม้แต่การกระทำของเราเมื่อวานวันตื่นก็เป็นเรื่องดียังอิ่มปลื้มอกปลื้มใจอยู่โยมก็ดีนะ เห็นไหมเราสร้างอาหารของใจให้เกิดขึ้น สร้างอาหารของใจสร้างอาหารของบุญคุณงามความดีให้เกิดขึ้น มันก็จะได้เป็นตัวชี้ชัด ให้เราได้รู้ว่าอ๋อ กรรมที่เราทำไว้เนี่ยมันจึงได้มีโชคโอ้กรรมที่เราทำไว้ดีนี่เอง มันจึงทำให้เราไม่จน โอ้กรรมที่เราเริ่มหัดที่ใช้คำว่าประหยัด เราจึงมีอยู่มีกินไม่ใช้ถึงอัตคัดแค่ไหน เราก็พออยู่พอกินพอใช้เพราะเรา เจียมเนื้อเจียมตัวนกน้อยทำรังแต่พอตัวก็ไม่คิดไปทำชั่วที่จะไปปล้นจี้ฆ่าเขาคนอื่น เห็นไหมโยม ฉะนั้นคนที่มีธรรมประจำใจเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์ใดแม้แต่ยากลำบาก ก็ไม่ทิ้งธรรมคาสอนของพระศาสดาว่าต้องอดทน เราต้องช่วยตัวเราเองก่อนจนในที่สุด มีบางคนที่จะต้องต้องเลี้ยงปู่เลี้ยงย่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตาเลี้ยงยายเป็นเด็กยอดกระตันอยู่อย่เห็นไหมเรื่องแรกๆเราได้ยินใช่ไหมว่าเด็กหญิงวันลีนลงเวทอย่างเงี้ยเด็กหญิงยอดกระตันอยู่เห็นไหมเลี้ยงแม่ จนในที่สุดแล้วเนี่ยความดีนั่นนะที่ทำไว้ มันก็ส่งผลให้เป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของ ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเลย เพราะอะไร เพราะกุศลกรรมตามส่งผลให้เป็นผลดีทั้งชาตินี้และชาติหน้าเลยท่านทั้งหลายดังนั้นคนที่หมั่นเจริญภาวนาไว้ตลอดก็จะส่งผลให้จิตนั้นผ่องใสจิตคิดอะไรก็จะสำเร็จตามจิตนั้น เรียกว่ามโนมัยไวดังใจคิด เพราะว่าเขาสั่งสมบุญกุศลมาดี ฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านทั้งหลายเหลือเวลาอีกนิดหน่อย ตรงนี้สัก3 4านาที อยากจะจบก่อนจากอยากจะฝากก่อนจบก่อนไป อยากจะเรียนและเจริญพรว่า เราทำกุศลในแง่ของความดีประจำวันนั่นหมายถึงฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์วินิจเพื่อที่จะเป็นข้อเตือนจิตสะกิดใจ อย่างน้อยการแชร์หนึ่งครั้งเป็นการเผยแผ่ธรรมกุศลของเราด้วย มันมีคนชอบคนเชียร์คนแช่งก็ไม่เป็นไรโยมแต่ทำคำสอนของพระศาสดาแล้วเนี่ย เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจด คือ ดับความทุกข์แก้กระหาย ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยกับทุกครอบครัวสังคมชุมชนโยมนั่นคือช่วยกัน กดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้ เพื่อจะได้มีข้อคิดใหม่ ๆ ในการบันทึกทำในแต่ละวันไปช่วยกันนายโยม งั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วที่สำคัญก็คือมันสั่งสมบ่มความดีของเราไปพร้อมกันในการทำวัดสวดมนต์เจริญภาวนา นั่นคือกุศลและเจตนาศรัทธาของเราที่ทำในทุกๆวัน บางคนก็ทำงานได้อย่างปกติสุข แต่ว่านำ สมาธินำศีลสมาธิและปัญญานำกรรมของตัวเองนี่แหละ ไปบูรณาการใช้ ในวิถีชีวิตประจำวันบอกว่าตะก่อนทำงานไม่เคยมีสติเลย ไม่เคยมุ่งมั่นตั้งใจทำงานทั้งตัวและหัวใจเลย พอฟังทำแล้วบอกว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมการทำงานคือการภาวนา การทำงานคือความสำเร็จ การทำงานนั้นถ้ามีสติแล้วความรอบคอบมันก็จะเกิดขึ้น ก็จะให้ผลดีทั้งตัวเองและ เจ้านายครอบครัวสังคมบริษัทนั้นๆ ก็จะเจริญด้วยการฟังธรรมนี่แหละ มันมีดีอย่างนี้เยีายวเหม็นผลทันตา เห็นไหม ไม่ใช่ว่าคำพูดวัตมภาพศักดิ์สิทธิ์โยม แต่เป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากพระพุทธเจ้า ออกมาจากพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธองค์แม้แต่กรรมของพระเทวทัตก็จะตกในห่วงของอเวจีมหานรก แม้แต่พื้นปฐมแมตรณี หนักเกินกว่าที่แม่ธรณีนี้จะรับได้ตกลงสู่แห่ง นรกอเวจีนางจินจะมานวิกาตกอยู่ในนรกอเวจีอยู่เห็นไหมนั่นคือตราบาปของคนที่มีเวรมีกรรมให้รู้อยู่แล้วเราอย่าไปทำเลยโยมแม้กระทั่งพระเจ้าพระสงฆ์บางวัดบางที่บางแห่งไม่รู้หรอกว่ามีพระละหันมีพระประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างนั้น โดยใช้อ้างว่าเป็นกฎหมาย แต่มันทำไม่ถูกโยมเป็นบาปเป็นกรรมเห็นไหม จนในที่สุดหัวหน้า หน่วยงานราชการงานหนึ่งหลังจากไปทำร้ายทำลายไล่พระออกจากป่าไล่พระออกจากวัด ไปค้นหาพระบาปติดตัวความชั่วติดจิตทำเวรกรรมอันใหญ่เกิดขึ้นแล้ว จนในที่สุดต้องลาออกจากราชการป่วยด้วยไม่รู้จักโรคอะไร บ้านแตกสลกขาดโยมเขาเรียกว่าคนบ้าอำนาจ เมื่อบ้าอำนาจปุ๊บมันก็ไร้อำนาจพอไร้อำนาจปุ๊บ ทีนี้กรรมตามสนองหมดเลยโยม เงินที่หามาเงินที่เขาจ้างมา ยศที่เขาให้มาหมดเลยโยม ยึดคืนหมด ร่างกายตัวเองก็เหลือแต่รักษาไข้เหมือนตายทั้งเป็นขณะนี้ นั่นคือบาปกรรมของคนทำกับพระกับเจ้าจะดีหรือชั่ว แต่มันเป็นบาปของตัวที่ทำลงไปแล้ว เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านทั้งหลายว่า ในสมัยรอสี่ก็มีมาแล้ว ชั่วช่างชีดีช่างสงก็ยังพอใช้ได้อยู่ แล้วก็ก็ทำกำจัดเองจะเป็นไปเองเหมือนกันแหละ ฉะนั้นจึงจะเรียนและเจริญพรต่อท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังว่า เป็นกำลังใจให้กับคนทำดีมีอำนาจเออคนทำดีมีอำนาจอยู่ได้ คนทำไม่ดีมีอำนาจบาดใหญ่ กรรมก็ผงส่งผลตอบสนองให้อย่างทันตารวดเร็วแน่นอน ต้องอัปเปหิแน่นอนกับหน่วยงานราชการที่ไม่ยุติธรรมในะกับพระเจ้าพระสงฆ์ตลอดทั้งบุคคลนั้นด้วย อย่างนี้ท่านทั้งหลายเห็นไหมเราก็ต้องอาศัยกรรมตรงนี้แหละเป็นตัวชี้เป้า ให้เขาได้ประพฤติและสำนึก ด้วยว่าถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ตาม เพราะเขาไม่เชื่อ แต่ว่ามันเป็นไปแล้วอยู่นี่อาจจะกล่าวอ้างว่าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะท้าให้พิสูจน์ได้ด้วย ว่าจริงไหม ไปยืมเขาเนี่ยมันเป็นหนี้เลยจริงไหมนั่นแหะคือผลของการกระทำนะพอให้เขาปุ๊บเนี่ยคนที่ถูกให้รักเราคิดถึงเรา การให้ย่อมเป็นที่รักของคนถูกให้ ใช่ไหมใช่นั่นคือกรรมดีของเรา พิสูจน์ได้ทันทีนี่คือคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ดีเลิศที่สุดทำไม่ดีกับพุทธเจ้าตกนรกหมกไหมคือพระเทวทัตนั่นไง ของจริงอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีแล้ว ฉะนั้นท่านสาธุชน พุทธบริษัทท่านผู้ชม และท่านผู้ฟังทั้งหลาย อยากจะเรียนและเจริญพรในรอบปี ขอกำลังสนับสนุน หรือบำเพ็ญบารมีกันกถินสมัคคีที่วัดปากดงอาทิตย์ที่ 25 ตุลามาร่วมทอดผ้าป่าหางกถินกันที่กองละ2,563กองจำนวนกี่กองก็แล้วแต่โยมจะกองลูกกองหลานกอง พ่อกองแม่กองพี่กองน้อง ในครอบครัว 5 กองก็ได้โยมกองละ 2,563 บาท หรือจำนวนครอบครัวละ 1 กอง ก็เพื่อที่จะสนับสนุนการเผยแผ่เพื่อที่จะสนับสนุน กิจการของวัดทั้ง 9 ด้านนะโยม ก็เป็นภาระเยอะอยู่ แต่ก็ยังเชื่อว่า พุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายที่ติดตามรับชม แล้วก็ท่านทั้งหลายที่ติดตามรับฟังอยู่ด้วยดีเสมอมานั้น หวังว่าจะมีอนัดสัญญาเพื่อที่จะมาเจอเจอกันในรอบปี นัดพบผู้ทำดี นัดพบผู้ทำดี นัดพบผู้มีบุญ นัดพบผู้ใจงามน้ำใจดีกันที่วัดป่าดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเมีธรรมภาพอยู่กับท่านเป็นประธานสงฆ์รอรับพระป่าหางกตินกระทัดอยู่ที่นิยม ก็ขอเรียนเชิญหรือจะโทรศัพท์มาแจ้งจองก็ยังได้อยู่โยม0 8 9 9 1 2 1 8 3 8 0 8 9 7 4 5 5 2 4 9 0 8 9 9 1 2 1 8 3 8โยมอยากจะเรียนแล้วก็เดินพรของท่านไว้ เพื่อที่จะหากว่ายังไม่มีวัดไหนจองก็ หรือมีจองแล้วก็ตามโยม อยากจะฝากวัดเล็กๆ อีกวัดหนึ่งคือวัดปากดง เจาะจงที่จะมีปณิธานที่จะนำพาท่านประหักประหารอาสวักิเลสทั้งหลายเข้าสู่มรรคายแห่งปฏิปทาไปด้วยกัน ด้วยระยะบทต่างๆกัน ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลายม หรือจะตั้งผู้มาที่บ้านที่ห้างร้านของท่าน ตามกำลังทุนหรือเก็บตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันทอดกระถินโยมวันละบาทเท่านั้นเอง ได้เท่าไหร่บินทบาทเท่านั้น เพื่อที่จะสนับสนุนกิจการงานของพระศาสนา มองดูเวลาเวลาที่ธรรมภาพเยียบยกสาทุกสุภาษิตได้เบื้องต้นว่ากรรมมุ่นหนาวติตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั้นอัตาที่บายโดยย่อเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับฟังและติดตามรับชมศพสมัยได้เวลาเขาสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จงมาเกิดขึ้นกับสตาสาธุชน ทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวก่อนจบจากเรามาร่วมกันแผ่บุญ แผ่เมตตาให้กับพระเดชพระคุณพระธรรมพุทธิมงคลผู้เป็นอริยะสงฆ์ที่ยังดำรงธาตุดำรงขันอยู่ ไปพร้อมกันโยมอีทางโนยาตินางโหตุสุกิตาโหตุยาตโยเดชาบุญค่าเดชาบุญอัตมภาพ เดชะบุญโยมด้วยทุกอย่างทำมาฟ้าดินเป็นพยาน ธรรมภาพและท่านหลายร่วมกันตั้งกรณจิตอธิษฐานอุทิศแผ่ผลบิดรมารดาปู่ย่าตายายครูประชา บุพการีชนญาติมิตรเพื่อนบ้านลูกหลานทุกคนจงได้รับผลกุศลทั่วหน้า เจ้ากรรมนายเวรก่อกรรมตำเค้นจ้องเวรกันมา โปรดจงรับรู้อนุโมทนาชาตินี้ชาตินาอย่าจองเวรกันสัพเพสัตตา สัตว์โลกเกิดมาแตกต่างสายพันธุ์รักสุขเกียรติทุกเหมือนกันทั้งนั้น จงเห็นใจกันอกกับอกเรา อินพรหมยมยักษ์เทพาอารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าที่เจ้าทางเจ้าตุ้งเจ้าท่ามาอนุโมทนาบุญเรา สุขสารนันหนาวจงทั่วกันเทิน ขอจะเริญพร you.